สวัสดีค่ะมาแม็กกิจการค่ะ วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะแม็กก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบและก็ดูกันจนจบคลิปนะคะ ยังไงก็ไปรับชมได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะแม็กก็ใช้ของเมเลสกาตัวนี้ สีแรกที่เราจะใช้ก็เป็นสีตรงนี้เลยนะคะ ลงไปที่หัวตาของเรา แล้วแม็กก็จะใช้สีตรงนี้ลงบริเวณหางตาของเรานะคะ จริงๆ แม็กอะเป็นคนที่ไม่อินกับเครื่องสำอางของเกาหลีเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเบาไป แต่ว่าถ้าเป็นพวกลิตเตอร์หรือว่าชิมเมอร์ค่ะแบรนด์เกาหลีเขาทำออกมาได้ดีมาก แม็กก็เลยจะชอบพวก กิตเตอร์กับชิมเมอร์ของเกาหลีเป็นพิเศษจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีตรงกลางสีที่เข้มที่สุดเนาะทาบริเวณกลางเปิดตาของเราแบบนี้เป็นเส้นตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งขอบตาล่างกันเนาะไหนก็จะใช้สีเข้มที่สุดตรงนี้กับแปรงโซยว่าหัวแบบ เดี๋ยวรายละเอียดแปรงที่แม็กใช้นะคะ หรือว่าลิงก์การสั่งซื้อสินค้าเนี่ยของต่างๆที่แม็กใช้ แม็กก็จะเขียนไว้ที่ description box เหมือนเดิมนะใครอยากให้มันกว้างๆก็ลงไปเยอะๆเนาะแต่ว่าแม็กเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ย ถุงใต้ตาใหญ่แม็กก็เลยจะชอบแต่งตาข้างล่างตรงนี้เล็กๆ เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหัวตากันแม็กก็ใช้โซวิว่า230เหมือนเดิม ก็เป็นสีตรงนี้ ที่เราใช้ทา เปิดตาแต่ว่าเราทาตรงนี้เพื่อ เน้นให้ทุกอย่างมันชัดขึ้น เนี่ยเดี๋ยวแม็กก็จะใช้ของแอลตัวนี้เนาะเป็นสีที่เข้มที่สุดแม็กไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร เพราะว่าแม็กได้มาจากตอนแถมที่แม็กซื้อที่ดัดขนตาของเขาใครอยากได้ธรรมชาติธรรมชาติก็เขียนเส้นเล็กๆ ติดขนตาเนาะ เดี๋ยวแม็กก็จะแต่งตาอีกข้างหนึ่งเนาะ แม็กก็กรีดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวแม็กก็จะมาดัดขนตากับปัดขนตากัน อันนี้ก็เป็นของ Beauty Buffet เนาะ ส่วนนี้ก็เหมือนเดิมที่เราใช้กันเป็นประจำในเบลีนเดี๋ยวแม็กก็จะมาดัดขนตากันก่อน แม็กก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แม็กก็ไม่ได้ติดขนตาปลอมวันนี้เนาะเพราะว่าแม็กอยากให้ลุกมันเบาๆเดี๋ยวเราก็จะมาปัดแก้มกัน แม็กก็จะใช้พาเลตของทาร์ตแม็กก็จะผสม 2 สีนี้ เข้าด้วยกัน แปรงที่แม็กใช้ก็คือเป็นแปรงกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็จะมาปัดไฮไลท์กันนะคะ สีที่แม็กใช้ก็จะเป็นสีตรงนี้ แปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงของเดลเทคนิคที่เป็นหัวอย่างนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาทาลิปสติกกันเนาะแม็กก็จะใช้นิกนะคะ สีเฟนเมดในการทาปากของเรา แม็กก็จะลงแป้งเหมือนเดิมเนาะก็เป็นสีจันเบอร์ SC10 จากนั้นแม็กก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ ค่ะ สำหรับลุกวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แม็กก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ ที่ดูกันมาจนจบคลิป ยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะ วันนี้แม็กก็ไปก่อนค่ะ บ๊ายบายว้า